1.10สื่อไม่ตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศ ด้วยวิธีการหลากหลายเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษ เฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอด ประเภทของสื่อไม่ตีพิมพ์ได้แก่โสนวัสดุ ทัศนวัสดุ และโสดทัศนวัสดุโสนวัสดุ คือ สื่อประเภทฟังได้แก่ วัสดุบันทึกเสียงประเภทต่างๆ เช่น วิทยุเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกเสียงระบบดิจิตอลแผ่นเสียงแผ่นเสียงระบบดิจิตอลแผ่น MD หรือมินิดิส ทัศนวัสดุ คือวัสดุที่มองเห็นด้วยตา และอาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอได้แก่ วัสดุกราฟิก เช่น รูปภาพแผนที่แผนภูมิแผ่นโปร่งใส ใช้บันทึกเรื่องราว ข้อความด้วยปากกาเขียนแผ่นโปร่งใส หรือการถ่ายเอกสารฟิล์มสตริปแผ่นภาพโปร่งแสงชนิดหนึ่ง มีข้อความเนื้อหาที่ต่อเนื่องลงบนฟิล์ม สไลด์ แผ่นโปร่งแสงที่บันทึกภาพลงบนฟิล์ม หรือเขียนบนแผ่นกระจกวัสดุย่อส่วนไมโครฟิชไมโครฟิล์มหุ่นจำลองต่างๆ และของจริงเช่นของตัวอย่างหรือนิทรรศการ สตทัศนวัสดุ คือ สื่อที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่ผู้รับสามารถชมและฟังด้วยตาและหู โดยอาศัยอุปกรณ์แปลงสัญญาณได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์วิดีทัศน์